พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เยาวชนเมกเกอร์ไทย สัมผัสประสบการณ์เมกเกอร์แฟร์ ระดับโลก วัฒนธรรมเมกเกอร์เป็นนกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านสเต็มให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศครับ และในปีนี้ เยาวชนผู้ชนะการประกวดเมกเกอร์รุ่นใหม่ของไทย ก็มีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในงานเมกเกอร์แฟร์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาครับ สวทชและหน่วยงานพันธมิตรนำคณะเยาวชนไทยผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปี 3 เดินทางเข้าร่วมงาน Maker Fair Bay Area 2019 ที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นงาน Maker Fair ต้นตำรับของโลก มี Maker จากหลายประเทศทั่วโลกนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสุดเจ๋ง มาร่วมจัดแสดงให้ชม และทดลองเล่นอาทิหุ่นยนต์ Prosthesis ที่คนเข้าไปนั่งบังคับได้จริง รถดัดแปลง มาเรีย เดล คามิโน นอกจากนี้ เยาวชนเมกเกอร์จากประเทศไทย ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ สนับสนุนโครงการโดย สวทช บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000